ี๋ยวในหัวข้อนี้นะครับ เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแทรกข้อความนะครับ ซึ่งการแทรกข้อความเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อหาพื้นฐานเลยที่เราสามารถใส่ลงไปในเว็บไซต์นะครับ ซึ่งข้อความที่เราจะแทรกลงไปใน Google Sites ได้นะครับ ตัว Google Sites ก็จะมีรูปแบบมาให้เราสามารถที่จะปรับได้ 5 รูปแบบด้วยกันนะครับ แบบแรกก็คือข้อความปกตินะครับ ซึ่งก็จะมีเครื่องมือ ในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนาตัวเอียงนะครับ แล้วก็จัดตำแหน่งนะครับ แล้วก็ลำดับเลขบูเลตแล้วก็สามารถสร้างลิงก์ได้นะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับ ก็ยังสามารถที่จะใช้คำสั่งเพิ่มเติมในเรื่องของการทำตัวอักษรที่มีขีดทับนะครับ หรือจะยกเลิกการล้างรูปแบบ แล้วก็ใส่โค้ด HTML ก็ได้เหมือนกันนะครับออีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบชื่อเรื่องนะครับ แล้วก็แบบส่วนหัวแล้วก็แบบหัวข้อย่อยนะครับ 3รูปแบบนี้นะครับก็จะกำหนดในเรื่องของการจัดตำแหน่งแล้วก็การแทรกลิงก์ได้นะครับ อันสุดท้ายนะครับก็คือเป็นข้อความขนาดเล็กนะครับ ซึ่งเมนูการทำงานก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับตัวข้อความปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ แทรกข้อความกันนะครับในหน้าเว็บไซต์ เริ่มต้นนะครับ ก็ให้เราไปที่หน้าเว็บที่เราต้องการนะครับ ที่จะแทรกข้อความลงไป จากนั้นก็ให้คลิกที่เมนูแทรก ในการแทรกข้อความเนี่ยเราสามารถที่จะ เลือกเมนูการทำงานนะครับ ได้2ตำแหน่งด้วยกันนะครับตำแหน่งแรกก็คือเลือกตรงช่องข้อความตรงนี้นะครับ ก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับ เดี๋ยวเราจะทำเป็นส่วนหัวนะครับ สังเกตนะครับขนาดตัวอักษร ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามที่เราเลือก ด้านบนนี้เราเลือกเป็นชื่อเรื่องนะครับ อันนี้เราก็เป็นส่วนหัว ก็สามารถใช้เครื่องมือด้านบนตรงนี้ได้นะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับในการเรียกใช้ในส่วนของการแทรกข้อความก็คือ ตรงพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับ เราสามารถที่จะดับเบิลคลิกเพื่อเรียกเมนูนะครับ อันนี้ก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับ ก็เราสามารถที่จะดับเบิลคลิกตรงตำแหน่งที่เราต้องการแทรกได้เลยนะครับ อยากแทรกตรงไหนก็ดับเบิลคลิกตรงนั้น นี่กรณีที่เป็นข้อ นนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อความที่เราสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับ ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเรานะครับว่าเราจะนำไปใช้เป็นหัวข้อเรื่องหรือหัวข้อส่วนหัวย่อยลงมา หรือจะเป็นหัวข้อย่อย หรือจะข้อความปกตินะครับ หรือจะท้ายเป็นข้อความขนาดเล็ก ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะปรับการตั้งค่าที่ต่างกันนะครับ ข้อความปกติเราก็สามารถที่จะใส่ตัวหนาตัวเอียงนะครับ แล้วก็จัดตำแหน่ง ชื่อเรื่องก็จัดตำแหน่งได้นะครับครับในส่วนของข้อความนะครับ เราสามารถที่จะทำการแทรกลิงก์ลงไปได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะทำลิงก์ตัวข้อความตรงนี้นะครับเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าของแทรกข้อความตะกี้นะครับ ก็เริ่มต้นให้เราทำการไฮไลท์ตรงข้อความที่เราต้องการทำลิงก์นะครับจากนั้นก็คลิกแทรกลิงก์ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกหน้าเว็บของเรานะครับ ได้เลยตรงตำแหน่งตรงนี้ หรือจะใช้วิธีการป้อน URL เว็บไซต์ที่เราต้องการเชื่อมโยงไปลงตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วก็กดแทรก สังเกตดูนะครับก็จะมีลิงก์เชื่อมโยงโผล่ขึ้นมา จะลองกดดูหน้าเว็บไซต์นะครับ ก็สามารถที่จะ ลิงก์ไปยังหน้า ข้อความตะกี้ที่เราสร้างเอาไว้ อันนี้ก็เป็นวิธีการแทรกข้อความนะครับในหน้าเว็บไซต์ ก็ทำได้โดยใช้เมนูแทรกตรงนี้ หรือจะดับเบิลคลิกนะครับตรงตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็เลือกข้อความ